เพื่อนเอ้ยเต็มคาราเบลขอคูณหนักๆหนักนี่ขอคูณหนักๆเท่าไรสามคูณสามโอ้โหคูณเก้าไปเลยเพื่อนเอ้ยจัดไม่เต็มคาราเบลแน่นอน เต็มคาราเบลโอ้โห ือนคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้หำแหล่นะเพื่อนๆนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม ถือว่าใหม่อยู่นะของค่ายพิกจีนะครับกับสล็อตโทเทมนะครับเพื่อนๆนะใครรายมาตอนนี้ใจเย็นๆเดี๋ยวไปตอบนะเดี๋ยวไปตอบ เดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับผม อ่าเรียบร้อย มา เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยเพื่อนกับทุน460 นะ เดี๋ยวไปจัดสลับเทเทมของเรากันสักรอบหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะเพื่อนนะ มาครับผมมาเบ็ดที่ 40 นี่แหละไป เปิดหัวไปก่อน 40 เปิดเพื่อนมา เดี๋ยวมารุ้นกัน เปิดแรกเป็นยังไง เปิดแรกนั่งหูตัววายมา ฝั่งหนึ่งแม่มาสิจัดไฟคู่มาสิจัดไฟคู่มาทักดอกหมูอยู่บนโอ้โหนกแดงมาเกือบเต็มคูณหกด้วยเอาเรื่องเอาเรื่อง ชุดนี้โอ้ยสามปนหกไปดีเพื่อนเอ้ยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลไปครับผมไปกันต่อ มามาอืมวายคู่มาวายไม่มา วายขอไว้ขอไว้คู่เยอะๆวายคู่ไหมไม่มาอีกแล้วแหมแหมบวกมาไม้เดียวแล้วนะสิ เปิดนี้ มาเรามีสามพันสี่เปิดหัวเพิ่มขึ้นบบแปดสิบไปเลย มาครับผมสามสิบเปิดมา เริ่มกันเลยครับผมแรกว่ายังไงรัตนาไม่ให้นะรัตนาเขาไม่แตกแล้วนะ อืมขอนกแดงแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเด็ดแปดสิบขอนกแดงแบบเมื่อกี้ได้หรือเปล่าไม่มาเลยเมื่อเลย ให้มาสิมาสินกแตกเต็มแถว ไม่มาอีกแล้วโอ้เพื่อนไม่มาอีกแล้วเขามันนกขาวตัววายมาหนึ่งแถวอู้ได้นกแดงใช่มันหน่อยนึงเพื่อนเอานกแดงมาอีกคุณคุณสิบห้าไปดิเพื่อนเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเท่าไหร่ครับชั้นที่สี่พันแปดโอ้โหขอนกแดงนี่ได้ดักใจจริงๆมาอีกสิมา นักรักตื่นตัวไวมา อืมเต่ไม่มีตัวเชื่อมกันเลยนะนะเสียโอ้โห มาอีกโอ้ยแถวสุดท้ายน่าจะเป็นหมีน้ำตาลนะ เสียดายนะเพื่อนเมื่อกี้ ตัววายมครับ เชื่อมไหมไม่มีเชื่อมอีกแล้วไม่แถวแรกแต่เป็นเขียวหมด มา มาอีกขออีกนักนักมา ยังได้อยู่ยังได้อยู่ นกแดงขอนกแดงวายคู่เอาวายคู่มาอืมมาดิวายคู่มาแล้วเอาจะได้เท่าไหร่ขอคูณหนักๆคูณห้าคูณห้าขอห้าคูณห้าเป็นอะไรสามห้ามาแล้วห้าคูณสามโอ้โหเพื่อนๆเออเฮ้ยเต็มคาราเบลแน่นอนตอนนี้ เต็มคาราเบลเท่าไหร่ครับหมื่นสี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนั่นเพื่อนนะเอาดิเอาดิเอาเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไปกันต่อยาวๆไปกันต่อยาวๆ มาใบมาอีกหนึ่งข้างอืมแต่มีตัวเชื่อมนะ มาอีกไหมอืมนิดเดียวนิดเดียว มาอีก ขอนักหนักขอนักหนักสิอืมอืมโถเทมจ๋าจัดให้หน่อย ชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่เข้าอย่างเอยากได้แบบวายคู่แล้วเนีนะวายคู่แล้วนกแดงนะเต็มคาราเบลเลยนะมาเพิ่มเบ็ดอย่างนี้ มันน่าจะมาดีร้อยห้าสิบไปเลย ไปสิเปิด มาครับสิเปิดมายังไง จัดไหมจะจัดให้ไหมแมตช์นี้ ขอนกแดงเต็มแถววายสองข้างนกวายสองข้างมานกแดงโอ้โหนกแดงมาจริงเงินเว้ยเอาจะคูณให้เท่าไหร่จะคูณให้เท่าไหร่สองสองสองโอ้โหคูณสี่นั่นเว้ยนะแต่ับถือว่าเอาเรื่องครับหกพันเก้าเนื้อเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ไปกันต่อมาอีกไหมขออีกฮึบขออีกขออีก ไม่เอจะเป็นสีเขียวในแถวสุดท้ายนะน่าเสียดายเนี่ยเอาหมดแล้ว มาออสามสิบเปิดไปเลย ยาวๆเพื่อนถ้าไม่แจกชุดนี้อีกแล้ว พอแล้วนะ เข้ายากเหลือเกิน แต่ถ้าเข้าทีนึงก็คือเอาเรื่องนึงเลยนะ มาสิ มาสิ แล้วนกแดงเต็มแถวได้หรือเปล่าอืมไม่มาบายคู่นกแดง ขอบายคู่นกแดงสักดอกบายคู่ นกแดงมา ไม่มานะ อืมโอ้เสียงเพลงมาจากไหน คูณอืมคูณสามเดี๋ยวผมหาเสียงเพลงกันนะเพื่อนนะหยิบเสียงเพลงกัน เพลงมาจากไหนวะ ไปครับตอนนี้บวกไม่อุ้ยหมื่นแปดเพื่อนๆเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง ไปกันต่อแหมก็งงกับเสียงเพลงมาจากไหนนะเมื่อกี้เอาไว้คู่ม่แล้ว อุ้ยนกแดงเพื่อนเอ้ยเต็มคาราเอลขอคูณหนักหนักนี่ขอคูณหนักกเท่าไรสามคูณสามโอ้โหคูณเก้าไปเลยเพื่อนเอ้ยจัดนี้เต็มคาราเบลแน่นอน เต็มคาราเบลโอ้โหสองหมื่นสี่เพื่อนเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง อือหือหกหมื่นนะแต่ครึ่งแสนเป็นเลื่อนเลย อ่าสุดยอด นี่แหละครับโทเทมเวลาได้เข้ามาเรื่องสะดุ้งเลยนะแต่พอไม่เข้าก็เงียบไปเลยนั่นด้วยนะอือหือดีนะเราเบ็ดหนัก เข้าทีหนึ่งก็คือว่าคุ้มเพื่อนเอามาอีกขออีกสิบเปิดสุดท้ายไว้ยังไง จะให้ไหมยังไม่ให้เลยนยนะสิบเปิดสุดท้าย เงียบกลิบเอาไว้ยังไงมาหน่อยมาหน่อยตัวเทมจ๋ารัตนา โวยพรหน่อยอืมไม่เข้าเลยเพื่อนโอ้โหสิเปิดสุดท้ายไม่เข้าเลยนะเอาไว้มาจะ่าดอืมไม่ใจ อีกแล้วอีกห้าเปิดไว้ไงอืมได้ถือตัวอะไรเนี่ยมาป่าเหรอมาอีกเก้าร้อยครับผมมาอีกสิมาอีกสิอืมไม่เข้าอีกแล้วเอาไว้มาเชื่อมไหมโอ้ไม่มีตัวเชื่อมอีกแล้วเพื่อนเอาได้อยู่ได้อยู่คูณสองไปเอาไว้มาอีกแล้ว อืแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะเอาหมดพอดี ผมว่าผมพอดีกว่านะตอนนี้บวกหกหมื่นสามนะโอเคลีหน้ากันเลยครับผม ทุนสี่ร้อยหกสิบนั่นเพื่อนนะ ถอนไปเลยครับผมหกหมื่นหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะถอนเลยครับผมเอาให้หมด เอาให้เตรียน เอาให้เกลี้ยงไปเลย โอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับอะไรครับผมก็ไม่แนะนำเพื่อนๆคนไหนมาเล่นตามนะครับ ผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อนคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมแค่กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับผมพิ่บู